พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนปทุมมาสายพันธุ์ใหม่เบ่งบานที่บ้านห้วยสำราญ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ครับ อย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยสำราญ จังหวัดอุดรธานีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ โดยเฉพาะปทุมมาพันห้วยสำราญไม้ดอกพันธุ์จากงานวิจัยใหม่ที่ชูช่อแบ่งบานรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้ครับ สวทชร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมา ไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมชลประทาน ในการออกแบบพื้นที่และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบ โดยในช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ จากงานวิจัยสวทช ได้ในงานปทุมมาเบ่งบาน ที่ห้วยสำราญสุขใจ สร้างสารรค์และสนับสนุนโดยไบโอเทคสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช และหน่วยงานพันธมิตร